เมื่อพูดถึงคำว่ามัลติมีเดีย หลายคนอาจจะให้ความหมายที่กว้างมาก ที่จริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะนำมัลติมีเดียต่างๆ ไปใช้งานกับประเภทไหนหรือบริบทอะไร แต่ละคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจตรงกันว่า มัลติมีเดียเป็นการนำสื่อหลากหลายประเภทมาปรับใช้เข้าด้วยกัน หรือให้มีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันวิดีโอ และเสียงประกอบต่างๆ แต่ก็มีบางกลุ่มคนที่สามารถกล่าวถึงมัลติมีเดีย โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง สื่อประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องโทรทัศน์และวิทยุ ก็จัดได้ว่าเป็นมัลติมีเดียเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังจัดอยู่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้สำหรับผลิตสื่อ การนำเสนอและการติดต่อสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากมีขีดความสามารถและรองรับการทำงานได้หลากหลาย จึงทำให้คำจำกัดความของมัลติมีเดียมักจะมุ่งเน้นไปที่คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ และนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์แล้ว สังเกตได้ว่าสมาร์ทโฟนก็มีสื่อมัลติมีเดียเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปไอคอน ภาพถ่าย เพลง หรือวิดีโอที่เรารับส่งกันในไลน์อย่างในปัจจุบัน ดังนั้นการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันเสียง และวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายให้กับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดียสามารถประยุกต์สื่อต่างๆ ให้มารวมกันบนระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกันกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจำให้มีขนาดเล็กลงแต่มีความจุมากขึ้น และไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแบบ iOS หรือ Android ก็สามารถใช้งานมัลติมีเดียโดยอาศัยแอปพลิเคชัน ที่มีอยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟน ยกตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆก็คือ YouTube นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมัลติมีเดียที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวัน มีส่วนที่จะทำให้เราสามารถใช้งานอย่างง่ายมากขึ้น สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ เช่นผู้ใช้กดที่ปุ่มพลย์ เพื่อชมวิดีโอฟังเสียงหรือแม้แต่ผู้ใช้กดเลือกรูปภาพหรือตัวอักษรเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ก็เป็นที่เข้าใจตรงกันและการเข้าถึงเทคโนโลยีก็ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ